Okay, ready ta. Johanna lian som lenga aneu khat pan som le sagi Jesu language tak tak to chang in Jesu in ke pen language tak tak ka hi a kapa pen language lo nei pa hi hi ama in ga anei lo ka hiang khem pe sat khia a ga anei a hiang te a hi le aga sem sem na ding in apwa hi note tunga ka hung thuke na te hangin note asyang na swa khin zo u hi cái tàu không kịp zoom bài soát lại ôi chín cái dòng đầu tiên tàu kịp zoom bài soát cái hình riêng hi à hiện bên à quý tàu kịp zoom cái lệ gà gà thế lô mà bằng in nô tế dòng cái tàu na kịp zoom cái u lệ gà na gà thế cái riêng u hi cái pen lên quý cái hi à nô tế pen à hiện na hi u hi nô tế in cái tàu lâu in bằng mà hi thế lô riêng na hi mà nún cái tàu kịp zoom tế in gà tâm pi na gà riêng u hi cái tàu kịp zoom lâu mi tế pen lên quý hiện bằng in ki pai khia in keu tum hi to bang yang te me khuk sunga kilon in akang tum hi ke to na hung ki zobu a no te sunga ka thu a um nak le na de khem pe u hung gen leo chin hung pe hung ki pe ding hi ga tam pi ga leo chin ka pa min than na ki lang sang na hi ding wa ke ma nong zui na hi na u ki lang ding hi ka pa in ke hung i za in no te hung i ka hi manin ke ma hung i na sunga um un kapa hong thupiak te zu in ama ina sunga ka umma bangin no te in zong ka thupiak na te na hong zui ule ka ina sunga a um na hiding u hi no te โนเตหางินเกกะลงดำเทนดิงและโนเตลุงดำนาจึงตากะสวดเทนดิงอินฮิทูเตอหงเกนกะฮีฮีโนเตตุงะกะหงเปียกทูอินโนเตกะหงอิซาอินโนเตขันเลขันนักกีอีตุนลมเตตังดินสิงอำนาสร้างอินลมเตอินาเลียนโซอุมนอนโลฮีกะหงชุบยักบังอินนกำตะดูเลกะลมเตนะฮีอูฮีนเซมเตอินาโตเตนเซมนาบังมาเทโลวะฮีมันินโนเตเป็นนเซกะหงชินอนเกดีงา no te pen na sem te ka hung chinon ke ding hi ka pa tung panin ka zak thu khem pe no te kya nga hung gen khin ka hi manin no te lom ka hung chi ka hung chi zo ding hi no te in ke na hung tel ke u a hi zong in ke ma in no te ka hung te la no te va pa ina ki mang ton tung ding ka aga ding in ka hung se hi tua hi manin ke ma min suang in pa kya nga na nget pe pe u hung pe ding hi tua hi a no te ka hung thu pya kin khale khan na ki run chi na hi hi नस्ल वाई भाई